สวัสดีค่ะ พี่เมย์จาก YouTube ช่องเมทินีแฮนด์เมดสำหรับคลิปนี้พี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักดอกหกเหลี่ยม หน้าตาดอกออกมาแบบนี้ ผังลายพี่เมย์จะลงไว้ที่แฟนเพจ ลงที่ Facebook แล้วก็ที่กลุ่มบ้านงานฝีมือเมทินีแฮนด์เมดตามไปเก็บได้ ช่องทางจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอด้านล่าง ถ้าจะถักลายนี้พี่แนะนำไหมเบอร์ยี่สิบจะได้ขนาดดอกออกมาสวย ดูผังลาย ดูอุปกรณ์แล้วลงมือถักได้เลยค่ะ คลิปเป็นคลิปตัดต่อนะคะ ถ้าไวไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อน ลงมือเลยค่ะ ลายนี้สวยค่ะ ผังลายที่จะใช้ในการสาธิตนะคะ พี่เมย์จะใช้ ผังลายนี้ ผังลายนี้เวลาถักมันจะมีแค่สามแถว แถวที่หนึ่ง แถวที่สอง แถวที่สาม ลักษณะดอกนะคะ จะเป็นดอกหกเหลี่ยม ถ้าจะถักลายนี้แล้วเอาไปต่อเป็นเสื้อแนะนำให้ใช้ไหมเส้นใหญ่จะสวย เดี๋ยวพี่จะสาธิตด้วยไหม เบอร์ยี่สิบให้ดูว่า ถ้าเบอร์ยี่สิบจะได้ขนาดดอกออกมาเท่าไหร่ วิธีอ่านผัง ผังลายนี้นะคะสามารถถักได้สองวิธีก็คือถักเป็นดอกออกมาก่อนแล้วเอาไปต่อ อีกวิธีหนึ่งก็คือถักแบบต่อดอกไม่ตัดไหม ถ้าเราจะถักวิธีธรรมดา ตอนที่เราเริ่ม ตรงนี้ เราจะเริ่มด้วยการถัก โซ่ห้า พอโซ่ห้าเสร็จแล้วขึ้นโซ่สี่ ขึ้นโซ่สี่เสร็จแล้วสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะ ที่มีขีดอยู่สองขีดคือการถักทิปเปิลโคเชทิปเปิลโคเชก็คือการถักพอสองคอพันหัวเข็มสองครั้งอะค่ะ โซ่สี่จะแทนหลักที่หนึ่งถักพอสองคอ สองหลัก แล้ว รวบพร้อมกันขั้นด้วยโซ่ห้าถักกีบ เวลาถักกีบก็พันหัวเข็ม สองครั้งสามหลักรวบพร้อมกัน ขั้นด้วยโซ่ห้า งานเราออกมาจะได้ทั้งหมดหกกีบ ถักวนมา มาปิดตรงนี้ ลายนี้ให้ระวังตรงจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุด ตอนที่จบแถวมันจะจบโดยการถักโซ่สองแล้วถัก ดับเบิลโคเชดับเบิลโคเช คือเอฟคือพอหนึ่งคอลงไปตรงจุดรวบ เพื่อให้งานมันขึ้นตรงกลาง หลังจากนั้นแถวที่สองมันจะขึ้นตรงกลางกีบก่อน ขึ้นโดยการถักโซ่สาม แล้วตรงนี้ถักดับเบิลโคเชห้าหลัก ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง ตัวกีบตรงนี้จะเป็นดับเบิลโคเชทั้งหมดสิบหลัก ลงไปช่องโซ่ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง ถักซ้ำกีบที่สอง วน มา งานจะมาปิด โดยที่มาถักอีกครึ่งกีบที่เหลือ ตรงนี้เป็นโซ่หนึ่ง แล้วถักดับเบิลโคเชลงไปสี่หลัก ปิดงาน พอปิดงานตรงนี้เสร็จเราขึ้นโซ่ แล้วถักซิงเกิลสัญลักษณ์ตัวบวกคือซิงเกิลโคเชซิงเกิลโคเชคือ x คือคอทอแล้วเราจะถักกลีบแถวสุดท้ายโดยการถักพันหัวเข็มสองครั้ง แล้วทำปุ่ม พันหัวเข็มสองครั้งแล้วทำปุ่ม ออกมาทั้งหมดสองสี่หกเจ็ดหลัก พอเจ็ดหลักเสร็จแล้วหลักสุดท้าย ถักซิงเกิลลงไปตรงกลาง แล้วถักวนค่ะ เดี๋ยวพี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักแบบธรรมดาให้ดูก่อน ส่วนที่เป็นต่อดอกไม่ตัดไหมแล้วตามต่อนะคะ เดี๋ยว พี่ถักให้ดูอีกทีหนึ่ง ผังลายพี่เมย์จะลงไว้ที่แฟนเพจที่ Facebook แล้วก็ที่กลุ่มบ้านงานฝีมือเมทินีแฮนด์เมดก็ตามไปเก็บได้ ถ้าต้องการผัง ลิงก์ที่จะไปผังจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอด้านล่าง ช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์ก็อยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอด้านล่าง คำอธิบายจะมีอธิบายผังลายที่ส่วนที่จะต้องดู เรามาดูอุปกรณ์แล้วลงมือถักกันเลยค่ะ ไหมที่พี่จะใช้สาธิตพี่จะใช้ไหมซัมเมอร์เบอร์ยี่สิบถักเส้นเดียว เข็มโคเช เป็นเข็มเงิน เบอร์สองขนาดหัวหนึ่งจุดห้ามิลหนึ่งจุดห้ามิลคือตรงนี้นะคะ ตรงนี้ตรงที่มือพี่จับ เรามาดูวิธีถัก ถักตามผังลาย ลายจะมีอยู่แค่สามแถว แถวที่หนึ่ง ขึ้นด้วยโซ่ห้า โซ่ห้าแล้วเราแทงลงไปตรงจุดเริ่มต้น แทงแล้วดึงผ่าน เดี๋ยวตอนถักพี่จะถักเก็บเส้นนี้มาด้วย ขึ้นโซ่ สี่ โซ่สี่ พันหัวเข็มสองครั้ง โซ่สี่เป็น เป็นพันหัวเข็มสองครั้งหลักที่หนึ่ง เราถักอีกสองหลัก อันนี้เป็นหลักที่สองนี่เป็นหลักที่สาม ดูแพทเทิร์นประกอบแล้วคุณจะอ่านแพทเทิร์นเป็น เพราะว่าตอนที่พี่ถักพี่จะบอกว่ากำลังถักอะไรอยู่ ต่อด้วยโซ่ห้า พันหัวเข็มสองครั้ง เวลาพันหัวเข็มสองครั้งใช้สะบัดข้อมือ หลักที่หนึ่ง อันนี้เป็นหลักที่สอง หลักที่สาม รวบ โซ่ห้า พันหัวเข็มสองครั้ง ซ้ำแบบนี้จะได้งานออกมาทั้งหมดหกกลีบ สามกลีบแล้ว ต่อไปเป็นกลีบที่สี่ ถ้าพันหัวเข็มสองครั้งเวลาปลดก็จะปลดสองครั้ง ครั้งละสอง แล้วรวบพร้อมกัน โซ่ห้า พันหัวเข็มสองครั้ง ฮะมันจะปลดทีละสองทีละสองแล้วค้างไว้ พันหัวเข็มสองครั้งปลดทีละสองทีละสองแล้วค้างไว้รวบทั้งหมดจะมีอยู่หกกลีบ เรามาดูกลีบสุดท้ายกลีบที่หกกลีบที่หกนะ โซ่ห้า หลักที่หนึ่ง หลักที่สอง หลักที่สาม รวบ มาถึงตรงนี้เรารูดได้นะ พอรูดเสร็จแล้วเราตัดเส้นนี้ได้เลยค่ะ ตัดเส้นที่เริ่มต้นได้ มันจะได้ไม่เกะกะมือเรา หลังจากนั้น เรามาดูวิธีปิดแถวที่หนึ่ง ปิดแถวที่หนึ่งโดยการถักโซ่สอง พันหัวเข็ม นี่นะคะ ถักดับเบิลโคเชค่ะ แทงลงไปตรงจุดรวบ ดึงออกมา ถักดับเบิลโคเชหรือเอฟหรือพอหนึ่งคอเรา แถวต่อไปมันจะเริ่มจากตรงกลาง อันนี้เป็นแถวที่หนึ่งหน้าตาแบบนี้ แถวที่สองมันจะขึ้นตรงกลางกีบ โดยการขึ้นด้วยโซ่สาม พอโซ่สามเสร็จแล้วถักดับเบิลโคเชลงไปห้าหลักค่ะ หลักที่หนึ่ง สอง หลักที่สาม หลักที่สี่ หลักที่ห้า เวลาเราใช้เข็มโคเชเราไม่ต้องสาวนะคะ ใช้ใช้ดันแล้วก็ดึงกลับอย่างนี้ตาม แล้วลูกโซ่ กับตัวลายมันจะออกมาเท่ากับตัว หัวเข็ม หัวเข็มมีผลกับชิ้นงาน ถ้าเข็มเปลี่ยนไหมเปลี่ยน ลักษณะของงานจะเปลี่ยน เข็มเปลี่ยนเป็นเบอร์อื่นได้ไหม แล้วแต่เรานะคะ มันไม่ได้มีอะไรกำหนดแน่นอนว่า ถ้าไหมเบอร์ยี่สิบจะต้องใช้เบอร์นี้ นะ มันแล้วแต่ แล้วแต่เราเราชอบ เราสามารถปรับได้พอเราถักไปถักมาเดี๋ยว เราจะรู้เองว่าแรงมือเราเองอะ่ะ เบอร์ยี่สิบเข็มที่เหมาะกับเราอ่ะเบอร์อะไรนะคะ ลองถักดูเก้าสิบหลักนะคะ สิบหลักเสร็จแล้วขั้นด้วยโซ่หนึ่ง แล้วถักซ้ำเหมือนเดิม มันจะได้งานออกมาทั้งหมด หกกีบเดี๋ยวเรามาปิดที่ครึ่งกีบสุดท้าย ตอนนี้เราก็ถักลงไป อันนี้สิบหลักค่ะ ดูเวลาพี่ถักนะคะ พี่จะไม่ได้สาวใหม่ขึ้นมาพี่จะเป็นตามแรงของเข็ม นิ้วที่ช่วยประคองให้งานเท่ากันคือนิ้วกลาง นิ้วกลางข้างขวา มันจะเป็นตัวประคองไหม ไม่ให้ไหมเลื่อนออกเนี่ยเวลาเราถักมันจะเข้าไปอยู่ในนิ้วเห็นไหมคะสองสี่หกเจ็ดการปล่อยไหมด้านซ้ายก็มีผลนะคะ มีผลกับชิ้นงาน ลองใช้วิธีเอาไหมพาดผ่านมืออย่างนี้ดู แล้วเราจะถักได้นาน ไม่ทำให้ปวดข้อมือค่ะ สอง สี่ หก แปดเก้า สิบ ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง ถักวนมาคลิปที่ทำเป็นคลิปตัดต่อนะคะ ถ้าไวไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อน ตอนนี้เราก็ถักวนมาค่ะ แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาปิดที่กลีบนี้ เรามาดูปิดกีบสุดท้าย ตอนที่เราขึ้นเราขึ้นแค่ครึ่งกีบ ตอนงานวนกลับมาเราจะมาถักตรงนี้ โดยการถักดับเบิลโคเชอีกสี่หลัก เพราะตอนที่เราขึ้นเราขึ้นด้วยโซ่ โซ่เป็นหลักที่หนึ่งแล้วเราก็ถักดับเบิลโคเชห้าหลัก ตรงนี้เราจะแทงเข้าไปตรงโซ่สามที่เริ่มต้น โซ่หนึ่งโซ่สอง แทงลงไปตรงโซ่สามค่ะ มันจะอยู่ตรงกลางพอดี ขึ้นงานด้วยโซ่หนึ่งแล้วถักซิงเกิลโคเชตลายมันจะมีอยู่แค่สามแถว แถวต่อไปกีบมันจะขึ้นตรงกลาง ตรงนี้ ตรงที่เป็นช่องกีบมันจะขึ้นโดยการพันหัวเข็มสองครั้ง ลงมาที่ช่อง ดึงสอง สอง แล้วก็รวบ หลังจากนั้นทำปุ่มค่ะ ปุ่มถักโซ่สาม โซ่สาม เวลาลง แทงทะแยงแบบนี้ ดึงผ่าน พันหัวเข็มสองครั้ง ทั้งหมดเจ็ดหลัก อันนี้หลักที่สอง เดี๋ยวพี่ทำปุ่มให้ดูวิธี ปุ่มอีกหนึ่งวิธีคือลงตรงนี้ แล้วดึงผ่าน ลองดูว่าเราถนัดวิธีไหน ันหัวเข็มสองครั้ง โซ่สาม แทงทะแยง แบบนี้ก็ได้ ใช้สองนิ้วนี่ช่วย พันหัวเข็มสองครั้ง โซ่สามดึงผ่าน หนึ่งสอง สาม สี่ อันนี้หลักที่ห้า โซ่สาม อืม พันหัวเข็มสองครั้ง อันนี้หลักที่ห้านะคะ ต่อไปหลักที่หก หลักที่เจ็ด มันจะลงไปที่เดิมค่ะ ทั้งหมดเจ็ดหลัก ซ่สามแทงทะแยง แล้วดึงเนี่ยแต่ต้องใช้สองนิ้วนี้ช่วยนะนี่นะคะ เป็นโซ่สามแทงทะแยง ดึงผ่าน หลังจากนั้นมันจะลงตรงกลางค่ะ ลงตรงกลางตรงนี้กางกีบถักซิงเกิลงานออกมาจะเป็นแบบนี้กีบที่สอง ก็พันหัวเข็มสองครั้ง โซ่สาม แห้งดึงผ่าน พันหัวเข็มสองครั้งทั้งหมดเจ็ดหลัก อันนี้หลักที่สอง พันหัวเข็มสองครั้งลงไปโซ่สาม แทงทะแยง ดึงผ่าน ถักเจ็ดหลัก ทั้งหมดออกมาจะได้งานหกกีบ เราจะถักกีบดอกโดยที่ถักพันหัวเข็มสองครั้ง แล้วก็ทำปุ่มนะคะ วนมาจนมาถึงตรงจุดเริ่มต้น เราจะปิดงานโดยการแทงลงไปตรงโซ่หนึ่งตรงที่เราเริ่ม แทงดึงผ่านแล้วล็อกโซ่ เวลาล็อกโซ่ก็คือการถักโซ่หนึ่งแบบนี้ แล้วตัดไหมออกมา ถ้าเราถักเป็นงานต่อดอกที่ถักดอกเก็บไว้ ไม่ต้องดึงออกมานะคะแค่นี้ทำล็อกไว้แบบนี้ เวลาเราจะเอาไปต่อเราค่อย ดึงออก แต่อันนี้พี่สาธิต เราจะได้ดอกออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะ ถักจากแรงมือพี่ไหมเบอร์ยี่สิบ หัวเข็มที่ใช้หนึ่งจุดห้ามิลได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกเป็นดอกหกเหลี่ยมเวลาเราวางวางดอกหกเหลี่ยมต้องวางแบบนี้กีบที่หนึ่งอยู่ ข้างบนกีบที่สองอยู่ข้างล่างสองกีบขวาสองกีบซ้าย ดอกจะตั้งหน้าตาแบบนี้ ถ้าเป็นดอกหกเหลี่ยม เวลาเราวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง เราจะวัดแบบนี้ วัดจากมุมหนึ่งด้าน มาหามุมอีกหนึ่งด้านพี่ได้เส้นผ่าศูนย์กลาง หกเซน ถ้าวัดความสูงความสูงของดอก คือวัดแบบนี้ ความสูงของดอกได้เจ็ดเซนสันมุม สันมุมเวลาวัดตรงนี้มันมีทั้งหมดเจ็ดนะคะ วัดอันที่สี่กับอันที่สี่สันของดอกจะได้สามเซนครึ่งดอกจะเป็นดอก ขนาดกำลังพอดีค่ะเล็กๆ ถ้าเราใช้ไหมที่แตกต่างออกไปเป็นไหมเบอร์สิบหกดอกก็จะเล็กลงไป เวลาเราต่อดอก ดอกนี้เวลาต่อถ้าเป็นดอกหกเหลี่ยม จุดที่มันจะต่อ ถ้าเป็นแนวตรงมันจะต่อเข้าด้านนี้ จุดที่มันจะต่อนะคะ มันจะเริ่มต่อ ตรงที่อยู่ตรงกลาง ก็คือปุ่มที่สี่ มันจะต่อปุ่มที่สี่ตัวนี้หนึ่งจุด อันนี้อีกสองจุด มันต่อแค่สองจุด นั่นแสดงว่าหนึ่งมุมต่อแค่สองจุดเท่านั้น จุดนี้กับจุดนี้ ตามต่อนะคะ ลายนี้พี่เมย์จะเอาไปต่อเป็นเสื้อ แต่จะสอนแบบต่อดอกไม่ตัดไหม ลายสวยค่ะ ลองเอาไปปรับใช้ดู ถ้าคุณจะถักเป็นต่อดอกปกติ แนะนำให้ใช้ไหมเส้นใหญ่ ไหมเบอร์ยี่สิบจะสวย ดอกขนาดกำลังดี ถ้าเป็นเบอร์สิบหกขนาดดอกมันจะเล็กลงไปอีก ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะ ่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์ดูได้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ กด subscribe กดกระดิ่ง เพื่อจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่พี่อัปเดตใหม่ๆ พบกันคลิปถัดไปค่ะ ขอบคุณค่ะ